นี้อันิสงสบันดาลบุญรักษาชื่นบาน สรานในใจส่งผลเกื้อหนุนยิ่งใหญ่ให้สุขสดใส ด้วยใจชื่นบาน การด้วยซับนอกในสุขังพละยิ่งใหญ่ ปฏิพานแจ่มใส สวัยด้วยธรรม ด้วยผลที่ปลื้มใจทำจะช่วยน้อง พระธรรมกาย ที่ในกายตนด้วยคลที่ปลื้มใจทำจะช่วยเล่านำพบธรรมภายในล้ำค่ากว่ายอดเพชรใด คือพระธรรมกาย ที่ไหนกัน